ว i v o ท table นะครับเป็นการสรุปข้อมูลจากข้อมูลที่เรามีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ ผู้เรียนลองนึกดูว่านะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับ เราจะใช้พวกฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นการต้องการรู้ผลรวมนะครับฟังก์ชันซ้ำการหาค่าเฉลี่ยนะครับการนับจำนวน การหาค่าสูงสุดและต่ำสุด นะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีข้อมูลเป็นจำนวนมากนะครับแล้วเราต้องการวิเคราะห์ หาผลรวมก็ดีนะครับหาค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดก็ดีนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเขียนแต่ละฟังก์ชันทำให้เกิดความไม่สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเราต้องการเปรียบเทียบกันในแต่ละช่วงมิติ นะครับ เช่นต้องการดูผลกำไรในแต่ละปีเปรียบเทียบกันนะครับ หรือในแต่ละเดือนเปรียบเทียบกัน ก็จะยิ่งเกิดความไม่สะดวกในการทำงานนะครับ ถามว่าเขียนได้ไหมเขียนได้นะครับ แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการเขียนสักหน่อย เพื่อจะให้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับ ดังนั้นถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนมิติที่เราต้องการในการรู้ เกี่ยวกับข้อมูลในธุรกิจของเรานะครับ เราก็ได้มีการปรับปรุงสูตรที่เราเขียนไปเรื่อย ๆ ให้มันได้ตามที่เราต้องการ ดังนั้น ในโปรแกรม Excel นะครับ ก็จะมีตัวกลุ่มคำสั่งกลุ่มหนึ่งนะครับ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เอาข้อมูลที่เรามีทั้งหมดนะครับ มาสรุปเป็นรายงานง่ายๆนะครับ เราเรียกตัวสร้างรายงานสรุปเหล่านั้นว่าเป็นการใช้งาน pivot table นะครับผู้เรียนลองดูนะครับ ให้พวกเราเข้าไปที่เมนูแทรกหรือ insert นะครับ จากนั้นนะครับด้านซ้ายสุดนะครับจะมีในส่วนของเมนู pivot table นะครับเราก็กดที่ไปตัว pivot table จากนั้นตัว pivot table นะครับก็จะถามเราว่า เราจะใช้ช่วงข้อมูลหรือตารางไหนในการสร้าง นะครับหรือเราจะใช้จากแหล่งข้อมูลภายนอกไหมนะครับเวลาสร้างข้อมูลเสร็จ เราจะไว้ในชีตใหม่ หรือไว้ในชีตเดิมที่เรามีอยู่นะครับเราก็สามารถเลือกได้ ดังนั้นในที่นี้อาจารย์จะเลือกช่วงนะครับที่มันขึ้นมาก็คือเป็นชื่อไฟล์ Excel ของอาจารย์นะครับแล้วก็ให้มันสร้างเป็นชีตใหม่ขึ้นมา แล้วเราก็กดปุ่มตกลง เมื่อเราตกลงมาแล้วนะครับ เราก็เห็นว่า Excel สร้างชีตใหม่ขึ้นมาให้นะครับ เป็นชีตสำหรับผลลัพธ์ของ Pivot Table ที่เราจะสร้างขึ้นมา สิ่งที่ผู้เรียนต้องสังเกตนะครับก็คือทางฝั่งด้านซ้ายนะครับ เราก็จะเห็นว่าส่วนที่1ก็คือส่วนของชื่อคอลัมน์ต่างๆที่อยู่ในไฟล์เรานะครับ ให้เราสังเกตว่าในไฟล์เรานะครับ จะมีในส่วนของ หัวคอลัมน์อยู่นะครับดังนั้นเวลาเราใช้งาน pivot table ก็จะ list หัวคอลัมน์ว่าเรามีคอลัมน์อะไรบ้างขึ้นมา จากนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับ ก็คือเราจะเอาคอลัมน์เหล่านี้แหละ นะครับ ไปจัดวางตามแต่ละช่อง เพื่อสร้างรายงานตามที่เราต้องการขึ้นมาให้ได้ ตัวแรกช่องที่1นนะครับก็คือช่องของตัวฟิลเตอร์หรือตัวกรองนะครับ เราต้องการให้แรงงานเรากรองตามคอลัมน์ไหนข้อมูลอะไร เราก็เอาตัวกรองเข้ามานะครับ เช่น อาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำรายงานสรุปผลกำไร อาจารย์ต้องการดูแยกตามแต่ละประเทศ อาจารย์ก็เอาตัวกรองที่เป็นประเทศเข้ามานะครับ ผู้เรียนสามารถคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากมาวางได้เลยนะครับ เราก็จะได้ส่วนของตัวกรองขึ้นมานะครับ จะเห็นว่าก็จะมีประเทศที่อยู่ในข้อมูลของเราขึ้นมาให้เราเลือกนะครับ หรือจะดูทั้งหมดก็ได้ ช่องที่ 2 นะครับ เป็นในส่วนของคอลัมน์นะครับ ในกรณีที่เราต้องการนะครับ เอาข้อมูลมาแสดงเป็นลักษณะการแสดงในส่วนของคอลัมน์นะครับ ก็คือเป็นเป็นแนวตั้งแล้วกันนะครับ เป็นคอลัมน์ คอลัมน์ที่ 1 คอลัมน์ที่ 2 คอลัมน์ที่ 3 ไปเรื่อยๆนะครับ เราต้องการแสดงข้อมูลอะไรในส่วนของคอลัมน์นะครับเราก็ลากข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาวางนะครับ ตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการแสดงนะครับในส่วนของ สินค้านะครับ ที่เรามีนะครับว่าเราจะขายอะไรเป็นผลกำไรเท่าไหร่นะครับ เราก็ลากข้อมูลหัวคอลัมน์นะครับ ที่ชื่อว่า สินค้าในที่นี้ก็คือ Product นะครับลากเข้ามาวางในส่วนของ column ผู้เรียนก็จะเห็นว่านะครับ ตัว pivot table ก็จะสรุปข้อมูลจากต้นฉบับนะครับที่เรามี แล้วก็ list เป็นชื่อของสินค้าขึ้นมา นะครับ ดังนั้นเราจะเห็นว่าจะมีชื่อของสินค้าตามที่มันขึ้นมาให้ในลักษณะวางเรียงตามเป็นคอลัมน์ไป อันนี้ก็คือในส่วนของคอลัมน์นะครับ ช่องถ่อไปนะครับ เป็นในส่วนของแถว แถวก็คือเราต้องการแสดงข้อมูลอะไรเรียงกันมาลงเป็นแนวนอนนะครับ เราก็วางข้อมูลเหล่านั้นลงไปในส่วนของแถวนะครับ ในที่นี้อาจารย์ต้องการดูตาม ปีแล้วกันนะครับ ปีที่ขายนะครับ เราก็ลากตัว years เข้ามาวางในส่วนของช่องแถวนะครับ เราก็จะเห็นว่าตัว Pivot ก็จะ list มาเนื่องจากว่าข้อมูลอาจารย์มีอยู่ 2 ปีนะครับก็คือ 2013 แล้วก็ 2014 นะครับ ดังนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่าข้อมูลของเรารายงานของเรานะครับ เริ่มมีหน้าตาขึ้นมาละนะครับ ในส่วนของแถว เป็นปี นะ ครับ ในส่วนของคอลัมน์ เป็นในส่วนของชื่อสินค้านะครับ ดังนั้นเหลือในส่วนของตรงที่ว่างๆนะครับ ก็คือในส่วนของค่าที่เราต้องการจะแสดงออกมานะครับว่าเราต้องการแสดงค่าอะไรออกมาในงานในรายงานของเรานะครับ ซึ่งในการกำหนดค่าเราก็จะมาใส่ไว้ในช่องค่าหรือช่อง value ช่องที่4นะครับ ในที่นี้อาจารย์ต้องการแสดงผลกำไรนะครับ เราก็ลากตัวข้อมูลผลกำไรเข้ามาวาง เราก็จะเห็นว่านะครับตัว pivot table ก็จะแสดงข้อมูลนะครับ แถวคือปีนะครับ คอลัมน์คือชื่อสินค้า แล้วค่าที่อยู่ตั้งในนะครับ ก็คือตัวผลกำไรที่สรุป มาให้เรียบร้อยแล้วจากข้อมูลต้นฉบับที่เรามีนะครับ จะเห็นว่าปี 2013 นะครับ สินค้ามอนทนา นะครับ ก็มีผลกำไรอยู่ เท่านี้นะครับ ปี 2014 ก็อีกค่าหนึ่ง ส่วนตัวเลขที่เป็นตัวหนานะครับก็คือ ตัวที่เอาจากทุกช่องนะครับ มาสรุปเป็นผลรวมทั้งหมดนะครับ หรือผลรวมทุกปีผมรวมทุกข้อมูลที่เราสรุปมาได้นะครับ อันนี้คือตัว pivot table ก็จะสร้างขึ้นมาให้เรานะครับ